สงครามครั้งสุดท้ายที่กล่าวได้ว่าไปขยายอาณาเขตเข้าไปในเขตแดนพม่าเริ่มจากคงสวดี ครั้งที่1ครั้งที่2จนยกทัพไปตองอู การปรากฏการณ์ครั้งนี้ถึงแม้ว่าชัยชนะ ของสุเด็จสวนจะไม่มีต่อเมืองตองอูก็ตาม แต่ก็ถือได้ว่าเป็นชัยชนะที่ควบคุมหัวเมืองมอนได้อย่างมั่นคงกองกำลังทั้งหมดเริ่มค่อยๆเปลี่ยนแปลงเมื่อปีพศ 2148 เจ้ากรุงอังวะ ซึ่งเป็นพระนูชาของนันทบุเรงหลอกให้นันทบุเรง ซึ่งอยู่ที่เมืองตองอู อพยพไปอยู่ที่อังวะ และลอบพงพชนฆ่าทิ้งเสีย ทำให้สภาวะบ้านเมืองในพม่าเกิดความปวนแปรและเปลี่ยนแปลง เจ้านาย สายตระกูลนันทบุเรงถูกยุติลง อังวะเปลี่ยนสภาพจากเมืองธรรมดาขึ้นเป็นเมืองหลวง มีพระราชอำนาจแทนที่กรุงหงสาวดี ตรงนี้เองเมื่อกรุงอังวะมีอำนาจทางการเมืองมากขึ้น ก็เริ่มตีหัวเมืองนายเมืองไทยใหญ่12จุดไทยทางตอนเหนือทั้งหมดสมเด็จพระสวนเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยให้กองทัพอังวะขยายอาณาเขตลงมาได้จนถึงเมืองนาย เมือง12จุดไทยลงมาจนถึงเชียงใหม่และเข้ามาควบคุมเชียงใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง กองกำลังของกรุงศรีอยุธยาจะไม่ประสบความสงบสุขแน่ ๆ พระองค์จึงได้ตัดสินใจในปี 2148 ยกกำลังทั้งหมดของกรุงศรีอยุธยานำโดยคนไทยคนมอญทั้งหมด 2 แสนกว่าคน เข้าถึงนครสวรรค์ เข้าลำน้ำปิงเข้าเมืองกำแพงเพชร และเข้าเมืองเชียงใหม่ แบ่งกองกำลังเป็นสองส่วน กองกำลังพระเอกาทศรถไปทางเมืองฝาง กองกำลังพระองค์ไปทางเมืองแหงหรือเมืองหาง เพื่อจะเข้าไปบุกโจมตีกองกำลังของกรุงอังวะ ปรากฏว่าช่วงเวลานี้เองกองกำลังของกรุงอังวะเนี่ยก็ยกทัพมาตีขนาบข้าง แต่เหตุการลบครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากสมเด็จพระนเรศวรเกิดทรงพระประชวรเนื่องจากโรคพระโลหิตโดยการถูกต่อต่อย ทำให้เกิดอาการแพ้และบวมทั้งพระองค์ ในเวลาต่อมาพระองค์สวรรคตที่เมืองแหงหรือเมืองหาง กระบวนการเหล่านี้เองชี้เห็นเลยว่าพระนเรศวรเองก็คุยกับพระนุชา และพระเอกการสรดว่า อย่างไรก็เสียหลังจากพระองค์เสียชีวิตแล้วให้พระเอกันสดนำกองกำลังเมืองฝางและคนสองแสนคนบุกขึ้นตีกรุงอังวะให้ได้ ถ้าถ้าตีกรุงอังวะได้จะทำให้สงครามสงบสุขอีกยาวนาน แต่สมเด็จพระเอกาทศรถเห็นว่า พระราชเชษฐาธิราชเนี่ยสวรรคตแล้วควรจะชะลอเอาพระศพลงมา กระบวนการชะลอพระศพลงมาเนี่ยใช้เวลายาวนานมาก 1. ลงมาจาก ตรงเชียงใหม่นะครับลงมาจากเมืองแหงลงมาที่เชียงใหม่ลงมาจนถึงลำปาง แล้วก็ตัดเข้าพิชัย ตัดสวนคโลก แล้วมาพักพระศพไว้ที่พิษุโลกหรือพระราชวังจันทร์เป็นเวลา6เดือน ในพระศพนี่ก็คือแช่ด้วยน้ำผึ้งแล้วก็เก็บไว้ที่พิษุโลก พระราชวังจันทร์6เดือน แล้วก็เตรียมต่อเรือวางเรือทั้งหมด เพราะว่าการเดินรบครั้งนี้เป็นรบทางบก แต่พอมารอที่พิษุโลกเพื่อต่อเรือเตรียมดิ้วขบวนแล้วก็อัญเชิญพระศพจาก พิษโลกลงไปที่กรุงศรีอยา แล้วก็มีการเผาเผาพระศพเกิดขึ้น แล้วก็พระเอกาทศรถก็ขึ้นของราชแทน ประเด็นปัญหาที่สำคัญในในวงการประวัติศาสตร์ว่าการเดินทางไปตีเมืองคลังครั้งนี้ไปตามเส้นทางลำน้ำแม่น้ำปิงกำแพงเพชรขึ้นเชียงใหม่ตรงนี้เนี่ยพระองค์ไปทางบกต่อเส้นทางไหน ถ้าในหลักฐานจำนวนมากบอกว่าถ้าเสียชีวิตที่เมืองหางในปัจจุบันอยู่ประเทศพมา่าเป็นเทือกเขาสูง ขณะเดียวกันบางส่วนก็บอกว่าหลักฐานต่างๆ ชี้เห็นว่าพระองค์เกาะสายลำน้ำมา และพระองค์เดินทางตามหลังพระเอกาทศรถซึ่งเดินทางถึงเมืองฝางเป็นเวลา 7 วัน ถ้าพระเอกาทศรถเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว 7 วัน พระองค์ไม่น่าจะเดินทางเลยเมืองฝางน่าจะอยู่ใต้เมืองฝางลงมา ซึ่งหลักฐานนี้เองจึงทำการสำรวจภาพถ่ายทางทางอากาศสำรวจข้อมูลต่าง ๆ แล้วก็ศึกษาในเอกสาร เจอหลักฐานจำนวนหนึ่งที่ชี้เห็นว่าสถานที่ที่ทรงสวรรคตน่าจะอยู่ในเขตเมืองเชียงใหม่ มากกว่าอยู่ในเขตพม่า หรืออยู่บ้านที่เป็นอำเภอเวียงแหงในปัจจุบัน ตรงนี้ก็เป็นที่ข้อถกเถียงอยู่ว่าจะอยู่ในบริเวณเมืองหางประเทศพม่า หรือเวียงแหงในประเทศไทย แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ากระบวนการการลบครั้งนี้เปลี่ยนอีก จากการลบที่ไปทางหงสาวดี ใช้ทางลบทางน้ำเป็นส่วนใหญ่ แต่ครั้งนี้เป็นการเดินทับบกเลาะลามลำน้ำปิงและขึ้นไปใช้กองทัพเดินทางป่าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลบอีกครั้งหนึ่งของเสด็จพระนเรศวรอาจกล่าวได้ว่าการขยายพระชำนาจหลังจากขึ้นคลองลาดแล้ว ทั้งตีเมืองละแวก แล้วก็เข้าไปในหงสาวดีและกรุงอังวะต่างๆ เหล่านี้ พระองค์ใช้กลไกกระบวนการการลบทางน้ำเป็นเครื่องมือในการขยายอาณาเขต ตลอดจนเชื่อมโยงกับการค้า จากการลบทางน้ำนี่เอง การบุกเข้าไปทางโดยใช้ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีเข้าสู่มริทวายตะนาวสีนี่เองทำให้เห็นได้ว่าในระยะเวลาช่วงนี้เอง นอกจากการลบที่เกิดขึ้นแล้วพระองค์ยังได้เปิดเส้นทางการค้า โดยเปิดเส้นทางการค้ากับญี่ปุ่น จีนเกาหลีและมีสัมพันธภาพอันดี มีสินค้าแลกเปลี่ยนอันมากมาย จนเทคโนโลยีการทำปืนใหญ่ของไทย กลายเป็นต้นแบบให้กับโชกุนชาวญี่ปุ่นหรือสิ่งต่าง ๆ มากมาย ซึ่งซึ่งจะเล่าถึงการค้าภาคพื้นทวีป ที่พระองค์ได้เปิดการค้าระหว่างอินเดียสู่เอเชียตะวันออก ทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีในคาบต่อไป